สวัสดีทุกทุกคนกันด้วย วันนี้เราอยู่กันในเกม เกมที่ผู้สร้างนั้นเสียชีวิตแล้วก็นะวิทยุ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลย ก็แมปอาจจะดูมืดไปนิดนึงนะครับ อะไรอะ่ะ มันเหมือนเป็นเงาคุณผู้ชมเห็นไหมตามเมาส์อ่ะ มันคืออะไร มันคือเอ่อ น่าจะเป็นปีศาจ ที่โลายเขาได้บอกไว้ว่า อย่างนั้น นี่น่าจะเป็นถ้ำนะครับก็เป็นแมปของผู้เสียชีวิตนั่นแหละนะ เด็กคนหนึ่งเขาเสียชีวิตนะ หัวเด็ก เด็กคอขาด เกมนี้ดูน่าพิศวงมาก แล้วเมื่อลองคิดไปในเรื่องจริงแล้วมันดูน่าพิศวงมากเลยนะ เราไม่สามารถออกไปได้ เราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคือใคร นี่คือปากถ้ำเราไม่สามารถเดินไปได้ ก็ แบบไม่รู้จะมืดไปถึงไหนเนาะ ไม่สามารถเดินได้เพราะว่ามีบาเรียล่องหนกั้นไว้อยู่ ผมคิดว่ามันก็ไม่เชิงน่ากลัวนะ แต่ถ้าเล่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ากลัวอีกแบบ ถ้าเราไปดูประวัติของโลไฮด้วย ไม่มีจำสแกร์แมปดีอยู่นะ สร้างแมปเก่งมาก ตัวนั้นน่าจะเป็นปีศาจที่คอยดูเธอโลหาอยู่ ใช่ ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ มันจะน่ากลัวตรงใส่เสียงเงียบๆแล้วก็ต้นไม้ก็แล้วก็ต้นหญ้านะแมปต่อไป มาอยู่กันในแมปที่สอง เป็นเกมของโลไฮคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าทำไมเกมก็ดูปกตินะ แต่มันซ่อนความลับไปอย่างหนึ่งในวันธรรมดาของโลไฮนะครับ นี่ครับผมเขาทำได้สวยมาก ก็ดูน่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวนะ อันนี้ผมไม่เหมือนกันนะครับ อันนั้นคือผมสีชมพูอันนี้คือ ผมสีส้มนะ คุณผู้ชมอย่าเพิ่งดูที่ตัวนะครับ ต้องดูที่หัวนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ย คือตัวอะไรนั่นเอง ซึ่งในแมปนี้นะ มีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้นะครับ เพลงดูน่าพิศวงมากเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของเธอหรือเปล่า ถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้ตอนกลางคืนนะครับ ก็เตรียมตัวกลัวได้เลย นะเพราะว่าแมปนี้มันก็ดูพิศวง มีความเป็นพิศวงนะครับ แล้วก็ธรรมดาอยู่หนึ่งเรื่องนั่นเองอ่านี้ผมสีส้มนะครับ น่าจะเป็นโลไฮหรือเปล่า องจินตนาการนะครับว่าจากเกมเป็นภาพจริงๆเนี่ย นะครับ จดอ่า นี่ อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปีศาจนะครับคือถ้ามาอยู่เมืองไทยนี่ก็คงโชคดีอะไรนะ เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อกี้ผมน่าจะบักมั้งนะ น่าจะบักธรรมดาไม่มีอะไรมาก นี่คือไม้กลางขีดนะครับแสดงว่าในบ้านเขาเนี่ย ต้องมีอะไรหยงบนหลังคาแน่นอนถึงทำให้เขาเนี่ยโชคร้ายหรือเปล่า นี่แหละครับก็ผมอันนี้คือผมเดาของผมนะ ไม่ได้เอ่อพูดจริงตามนั้นอะไรเท่าไหร่นะครับ อ่า เฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวอุ้ย ขยับได้ คุณผู้ชมคุณผู้ชม เฮ้ยขนลุกเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มื่อกี้คนนี้คนนี้เขานั่งอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขาไปอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยคนนี้ก็หันกลับไปล้างจานนะผม เราจะลองขึ้นไปอีกทีนะหรือว่าเราต้องลองออกไปเฮ้ยเงี้ยมก็เปลี่ยนที่นั่ง เหมือนว่าจะเป็นการโหลดฉากอะไรอย่างนี้เหรอ ่าอะไรอย่างนี้เหรอ เฮ้ย เปลี่ยนที่นั่งครับผม ออกไปไม่มีอะไรครับ เฮ้ย เฮ้ยเขาหายไป ไม่เจอแล้วครับ อ้ ตกใจหมด อุ้ย น่ากลัวนะ น่ากลัว ขนาดผมเล่นตอนเช้านะครับ ตอนเที่ยงด้วย โอ้ย น่ากลัวมาก ผมตกใจคนเนี้ย ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา วิลิวิลิคู เฮ้ย ตอนนี้ผมระแวงแล้วนะ ว่าจะมีจัมสแกร์หรือเปล่า ้ยไม่ใช่แล้วอ๋อมันคือฉากครับผม เห็นคุณผู้ชมเห็นไหม ตรงนู้นเป็นฉากอีกฉากหนึ่งตรงน้ก็จะเป็นฉากอีกฉากหนึ่งถ้าเราไปเหยียบอันใดสักอันนึงอ่ะ มันก็จะว้าไปเลย อ๋อ คือเหมือนเป็นเทเลพอร์ตอ่ะเทเลพอร์ตกลับไปกลับมา แต่อันนี้เป็นเทเลพอร์ตไปไง เป็นเทเลพอร์ตไปอย่างเดียว ั่งเก้าอี้ไม่ได้ ตอนนี้เรายังวาร์ปไปไม่ได้นะครับ หาย ไป คน นึงอะทำไม มีสองคนนะคน เนี้ย อ่าเขาทำอาหาร นะเขาล้างจาน ตอนนี้ผมคลิกไม่ มี อะไรเกิดขึ้นเลยนะ นี่ ก็ใช้ได้นะครับน่าก็ใช้ได้อ่ะเฮ้อใช้ได้จริงไลยอ่ะเฮ้อทีวีไม่มีอะไรนะ ข้างว่าล่ะ ไม่มีอะไรเหมือนกันครับอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนว่าต้องเล่นคนเดียวอะไรอย่างนี้เหรอยังไง เปลี่ยนฉากแล้วผม อุ้ยน่ากลัวมาก นขาขนลุกเลย เฮ้ยเอ่ออ้าวเขาจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะส่วนคนนี้เขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม เมื่อเราออกไปก็ไม่มีอะไร ยังมีฉากอีกครับ ผม เราต้องหาที่เหยียบไปเจอครับผม อันนี้คือใคร อ่ะ อันนี้ผมไม่รู้นะครับ น่ากลัวมากตัวสูงอะ่ะ อ่าเหมือนเขาจะให้เรากระโดดขึ้นไปขงนนะผมปากโกมให้เก่งเลย เนี่ยมันติดอะ่ะ โอ้ยฮึบอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมแป๊บนึง โอเคครับผมผมขึ้นมาได้แล้ว ากแล้ว เขาหายไปครับ เฮ้ยตอนนี้มืดหายกันไปทั้งบ้านเลยครับผม ไม่มีใครอยู่เลยครับ ต้องเล่นแบบนี้เหรอ คือเราต้องเหยียบไปตามจุดต่างๆของบ้านนะ แต่ดีนะ ที่บ้านไม่ใหญ่ใหญ่เกินนิ้วโหเดินเหยียบหาที่ทีเลพอร์ตแน่นอน เข้าไปได้ครับผม แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้คือมืดหมดเลย อ่าอยู่ข้างบนดีกว่า คนลุก ดี๋ยวนะ ผมไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วต้องไปไหนต่อ ดูทีวีนั่งเก้าอี้โมนาลิซา นี้นะครับ เราก็กำลังจะ ดูรอบๆนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องไปเหยียบไหมแต่ผมคือตกมาจากข้างบนนะ ก็ เป็นแมปที่ โอ้โห คือเหมือนแบบ แฮปปี้ แฮปปี้นิดนึงดาร์กนิดนึง อะไรอย่างงี้นะผมรู้สึกว่าทำไมมันดูลอยๆ โอเคครับบิดผิดเขาลอยได้เฮ้อ้ากลับมาเกิดที่เดิมครับผม เอาง่ายๆนะ คือต้องเริ่มใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปตอนล่าสุดเลยนะครับ โอเคครับเรามาถึงตอนล่าสุดแล้วครับ ตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะ ไม้กางเขนก็ยังปกติดี โดดลงไปไม่มีอะไรแล้ว มีเหมือนมีบล็อกมากั้นครับผม น่าจะเป็นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ อ้ยขนลุก ยังมีฉากหนึ่งครับ แต่ว่าผมไม่สามารถไปได้ครับผม เพราะฉะนั้นล่ะครับ ก็จะลองหาฉากไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนะ อ๋อมันเป็นแค่แสงนะ ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับผม าเดินออกไปนอกบ้านอาเดินออกไปนอกบ้าน ตรงนู้นเหมือนจะมีฉากอยู่นะครับ แต่เรายังไม่สามารถไปได้ครับผม เราต้องหาฉากให้เจอคนดู ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโซฟาก็ ดขึ้นเลยอืมผมว่ามันดูแปลกๆนะ อ่าชอบนี่ อ่า นั่งก็อี้ ไม่ได้นั่งครับผม นั่งไม่ได้ นั่งไม่ได้ครับผม ผมต้องหาเจอ คือทีวี ตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้คือโหยขนลุกมาก ขนขาลุกมากบนเตียงไม่มีแล้วผม น่าจะจบแล้วมั้ง น่าจะยังไม่มีอะไร ไม่เจออะไรเลย ไม่เจอสิ่งแปลกๆ ธรรมดามาก มีแค่นี้หรือเปล่า ก็มันไม่มีอะไรแล้ว น่าจะเป็นอะไรที่หายากมาก พยายามหาที่ปีนดูแล้ว โอเค มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ก็คือว่าเราก็แค่มาเดินดูแมปเนี่ยนะ มีแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรมากนะ ก็น่าจะหมดแล้วแหละ ไม่มี ก็ฉากงูมันคือฉากอะไรล่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ นอกหน้าต่าง ไม่มีอะไรครับ เราก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะบนหลังคางั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร b ์กันไว้ด้วยนะครับ ถ้าผมเจอฉากใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาบอกคุณดูกันแน่นอนนะครับนะ ถ้าผมไม่ลืมนะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับ อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ด้วย วันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดี